สร้างรายได้ฟรีค้นหา Solar Energy ใน Google Store หลังจากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันของเราเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างรายได้ ฟรี เพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ก็จะได้รับอุปกรณ์ฟรี ที่มีมูลค่ากว่า 4,000 บาท หากคุณชวนเพื่อนมาเข้าร่วม และสอนให้เพื่อนหาเงิน คุณจะได้รับทันที 5 บาท หากคุณมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ ก็สามารถไปลงทุนในโมดูลการบริหารการเงินได้ ซึ่งผลตอบแทนจะสูงถึง 80 เท่า นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์ที่ชอบได้ ทางบริษัทเราจะทำการติดตั้งทั่วโลกเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งคุณจะได้รับรายได้ทุกชั่วโมง Solar Energy เป็นองค์การไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่มีนวัตกรรมสูงทั่วโลก เป็นผู้อำนวยผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์โซลูชันและบริการด้านเทคนิคให้กับกว่า 160 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ อินโดนีเซีย และอื่นๆอีกมากมาย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในยอดขายโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกเป็นเวลาติดต่อกัน 4 ปี นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ R&D และสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจาก UL ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าโซลาเซลล์มากกว่า 400 คน ได้เข้าร่วมเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ ชนิดซิลิคอนคริสตัลขั้นสูง เป็นเจ้าของโรงงาน 12 แห่ง เพื่อให้บรรลุ การผลิตเซลล์ซิลิคอนคริสตัลไลน์และเทคโนโลยีส่วนประกอบชั้นนำที่มีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาเทคโนโลยีโปรเซสที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไปค้นหา Solar Energy ที่ Google Store เพื่อสร้างรายได้ด้วยกันกับเราเลยเดี๋ยวนี้